เฮ้ย หาร้อยยี่สิบบาท แกกันไว้อีกร้อยหกสิบเฮ้ยเมื่อกี้ดาบขวานเนาะค่ะ ดาบขวานตกลงมาแถวหนึ่งดอกแรกก็เอาเลย โอ้โห พันสองแล้วเขาหอยพันหาเดี๋ยวเขาปรับไม่เนาะค่ะ เดี๋ยวจะร้องเล่นไปเรื่อยๆเบิ้งกับไม่หกสิบบาทเพราะหอด เอ่อ พันหาจะเป็นไม่เอ่อร้อยห้าสิบ เออเพราะฮอดพันหาจะเป็นไม่ร้อยห้าสิบเนาะ โอเค อีกหกข้างค่ะ โคตรเอาดอกแรก ก็มาเลยหกร้อย โอ้โหจุจัดเออมาอีกสี่สิบบาท อ่ะอีกหาข้างค่ะ โอเคสำหรับผู้ใดที่บอฮันได้เข่ากุ้มเทเลแกรมแล้วค่ะหนูนะได้ปักมูดลิงไว้ให้ ใต้คลิปแล้วกดเข่ากุ้มเทเลแกรมมาได้แล้วค่ะก็มีบางคนถามว่ากดเข่ากุ้มมองใดกะร้องเลือนลงไปตรงพวกคอมเมนต์เบิ้งแลาวค่ะมันสินี้ลิงเทเลแกรมให้อยู่เนาะ ก็ลองกดอ่านเบิ้งหนูนะ ปักมุดไว้อะเออขอคว้าพที่ปักมุดไว้อ่ะน้องกดอ่านเบิ้งเนาะค่ะ โอ้โหสองร้อยแปดสิบเฮ้ย แตกดีว่ะ ไม่หกสิบเข่าทาเออ สวยร้อยยี่สิบโลค่ะยี่สิบบาท อ้าเมื่อวาน มีคนมา มานมาวา ขึ้นเหรียญได้ตลอดจังซี่แท้กะร้องกดเข่ากุมเทเลแกรมมาเบิ้งก่อนเนาะค่ะ เออ เขามีเทคนิคเขามีแบบ ูตรดีๆไว้ให้เลนเนาะเดี๋ยวติดใจโอ้โหสามร้อยี่สิบมาว่ะแจกัน คอมโบซีแล้ว โอ้โหมาแล้วค่ะฟีสปินแรกสี่ร้อยยี่สิบบาทฟีสปินเข่าน้ำขอแถวหนึ่งมาแถวหนึ่งโอ้โหมาอีกสองแถวเลย เฮ้ยหกร้อยบาท เฮ้ยหกร้อยบาท ป่ะสองแถว อันนี้คือสองแถวเนาะค่ะ โคตรเอา เออสี่สิบบาท โอ้โห บวกมา 1,060 บาท เนาะค่ะ ไปปั๊มไปกันก่อนเนาะค่ะร้อยห้าสิบออโต้สิบข้างคือเก้าค่ะ โอเค เออร้อยนึงค่ะ อ่ะ โอเคแจกกันมาอีก เออ ได้โลยุสวยงาม ขอองุ่นโอ้โหองุ่นมาโอเคค่ะ ได้คอมโบซี่อีกแล้ว ตัวนี้หนูนะได้เข่าฟรีสปินอีกครั้งนึงแล้วเนาะค่ะ โอ้โห อันนี้ท่านได้ออกจากออโต้เลยนะ ดีว่ะ อีกร้อยนึงค่ะเออ แจกกันมา โอเค แจกกันค่ะถาบควานตกลงมาได้อีก สวยงาม ขอองุ่นเออองุ่นมา โอเคอีกห้าสิบโอ้โหข้างสุดท้าย เหลือฟีสปินอีกครั้งนึงค่ะ เออลงมาองุ่นค่ะ สวยงาม มาอีก หูยมาอีกใจกันแล้วองุ่นสวยงามสีช่องน้ำ โอเค 200 บาท โอ้โหฮัลโหลล็อกแรกตกเป็น เอ่อ แทนแจกันอะจะได้ต่อคอมโบยเนาะค่ะพันสองค่ะสองพันเก้าแล้วไป กดก็แม่งกดต่อดิ ออโต้มันไหลต่อ เออหาสิบบาทเอาง่นค่ะเอาง่นมา โอ้เฮ้ยเข่าดีอยู่นะ เออร้อยห้าสิบ แจกกันค่ะได้ดาบควานน้ำอังุนสวย ลงมา โอ้โหหลายไม่ได้คอมโบสามเอง ไปค่ะสองสี่เออ โอ้โห โอ้โห มายูโลค่ะหาซิปลอยหนึ่งอังุนสวย แจกกันโอ้โหสามร้อย แถวนึงเลยห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ อ่ะขึ้นมาสองพันพื้นแล้วขึ้นขึ้นลงลงว่าไปใส่มาเออซีช่องค่ะสามร้อยเดี๋ยวรูนะากะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักปันสลัดเนาะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หนูนะาน้ำแน่นเนาะค่ะโอ้โหแถวนึงมาเจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ยดาบขวานโอ้โห ข้าร้อยบาทอีกครั้งนึงจะเข่า ทีสปีดแล้วบอกเข่าหายเนาะ เออลงมาแจกันเข่าเอ้ยมงขุดน้ำสวยงามสองร้อยองุ่นโอ้องุ่นเม่ตก ห้าองุ่นตกล็อกสามตรงกลางนะ ได้ต่อคอมโบ เออเสียดายว่ะ แถวนึง โอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบ เอ้ย ดีอยู่ สามพันหกแล้ว สวยสามร้อยค่ะ เข่าทาอืม โอเคลอยหนึ่ง โอ้โห โอ้โห โอ้โห เออร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยเอาหุ่นมาอีก สวยแถวหนึ่งสามร้อยห้าสิบแตกเรื่อยๆด้วยค่ะ แต่ว่ามันก็ได้แตกแบบหลายอย่างปนนั่นเนาะกะเพราะได้แบบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะ โอเค อีกลอยนึงค่ะ กะขอฝากไปอีกรอบนึงเนาะค่ะกับสล็อตเยนพอโอ้โห เชี่ยแปดร้อยเฮ้ย เฮ้ยแปดร้อยห้าสิบได้อยู่เดี๋ยวขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องสล็อตเซียนพอมแล้วกับกลุ่มสล็อตเซียนพร้อม VIP เนาะกดเข่ากลุ่มมาได้เลยเนาะค่ะสำหรับในกลุ่มนี้เขามีเทคนิคดีๆให้มีกิจกรรม ให้เล่น มีเครดิตฟรีให้เล่นเนาะค่ะโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอางุนเออแจกัน สวยงาม คอมโบสามอีกเที่ยนึง เป็นอย่างมันขึ้นหลากบ่ฮอด คอมโบสี่เทียวอะวันสิงโตกับบ่เขานะบ่เขาหลายมือแล้วนะเออโลมาสามร้อยห้าสิบบาท โอ้โอเคห้าสิบโอ้โหแม่ง เบิ้งไว้ เบิ้งมงกุฎ โอ้โหห้าสิบบาท เบิ้งว่ะลายมีแต่ลายงามๆแล้วค่ะ ตัวมันบ่เข่าให้เนี่ยงวะเออสี่ร้อยห้าสิบขอแบบโบเที่ยเดียวได้ไหมห้าสิบมา โอ้โห ลายบ่ได้อีก เออ เอาหุ่นโอ้โหสองร้อยห้าสิบ อันนี้เริ่มบ่ดีแล้วเนาะค่ะ หากเป็นอาการนี้ก็คือเริ่มบ่ดีแล้ว มันเพราะว่ามันลากมาโดนแล้วเนี่ยบกขึ้นไปใส่ยาเคียเนี่ยลากคือซีพันอยู่เนี่ย เออเก้าร้อยมาบวกมาอีกเก้าร้อยบาทเนาะค่ะ เดี๋ยวรู้นะขอเปิดออโต้ไอ้นี่ก่อน เออเปิดออโต้เพื่อเพื่ออย่างเพื่อที่สิ เออคนว่าอย่างล่างกระดานเนาะค่ะ ล่างกระดานเพื่อว่ามันสิแตกดีกว่าเก่า เออร้อยห้าสิบบางเทียเขาใส่ออโต้ในการเช็คไม่ก็ได้นะคะหากผู้ใดบ่แน่ใจว่าเวลานี่มันแตกดีบ่ดีสำหรับหนูนะนี่ เพราะเช็คไม่เปิดออโต้ไปเนาะคะ่ะแตกจักหาเทียนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเล่นต่อได้ฮามีบิ๊กวินนี่แห้งดี เล่นต่อได้เล็กจังใดก็ได้แน่นอนเนาะคะ่ะร้องเบิงโอ้โหร้ายบ่ได้เอี่ยงวะโอ้โหสภาพ อาการนี่คือ เออมาอยู่ มาสามร้อยน่าจะ ลากบ่ไหวแล้วเนาะค่ะหาทรงนี่เบื้องว่ามันยังบ่ไปใส่อยู่อ่เดี๋ยวฮอดหาพันเราดูนะเซาก็แล้วกัน หวังว่ามันสี่ฮอดนะฮาสมุดว่ามันฮอดสามพันหนูน่ากะทีเซาคือกัน เพราะว่ามันดันโตบ่ไหวแล้ว เออ โอเคมาโลค่ะ ถ้าสมมติลดไปหอดสามพันเดี๋ยวเซาเหรียญเนาะหรือว่าหอดดันหอดหาพันนี่ก็เซาเหรียญคือกัน สวยงามลอยนึงน่าจะดันบ่ไหวแล้วเนาะเพราะว่า มันบ่แตกเลยเบื้องวะเบื้องไรดาบขวานมาซีช่องหลังนี่อย่างวะ โอ้โหใจคอบดีละโอเคเดินไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหสี่ร้อย เฮ้ยแถวหนึ่งมาเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคมา อางุนสวยอีกครั้งนึง โอเค เอาเป็นซัมนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวหนูนะกขอพอซัมนี่ก็แล้วกันบวกมาพันสองเนาะค่ะเป็นหาพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาท น่าจะดันต่อเมื่อไหวแล้วเนาะค่ะเบื้องจากอาการนี่ก็คือ เลนยังใดกับวนยุ้ยบอกเก่าอ่ะ หาบอวนหม่องเก่ามันกะสีลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวใั้งแมือนี้หนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่น ชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะแล้วกะอย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะค่ะกดเข่ามาเลยหากผู้ใดมีอย่างสงสัยอย่างกับกดเข่ามาพูดคุยกันในกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะเอาโอเคเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ